เอาเอาเอาเอาเอาเวลาวัดนี่มันยากเหลือเกินครับ ก็ผมบอกเพื่อนๆเสมอเลยนะครับว่าสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานเกี่ยวกับ DIY ฮะการที่เรามีอุปกรณ์ครบแล้วก็พร้อมสำหรับการทำงานครับ จะทำให้งาน DIY ของเราง่ายมากขึ้นครับ ฮัลโหล ฮัลโหล อุ้ย ไม่ได้มารีวิวโทรศัพท์มือถือครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์มาราธอน S7 ครับ ครับสำหรับเพื่อนๆครับที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการวัดนะต้องวัดระยะทางไกลๆนะครับ แล้วก็ตลับเมตรนะครับหรือสายวัดเนี่ย ใช้งานไม่เพียงพอครับ ลองลงทุนอีกสักนิดนึงนะ คนที่ทำงาน DIY หรือช่างมืออาชีพ ก็ควรมีติดบ้านไว้นะครับก็คือเครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ นั่นเองครับ ดังนั้นวันนี้ครับผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับเครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ตัวหนึ่งเลย ที่น่าใช้มากๆครับนั่นก็คือมาราธอน S7 นั่นเองครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับ ที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเอง แต่เพื่อนๆ สามารถ สั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ และเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้ และอย่าลืมกดกระดิ่งครับ จะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ ๆ ที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลย เวลา2ทุ่มตรง และสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องวัดระยะแบบนี้ครับสามารถสั่งได้เลยครับจาก เกรียงไกรวัฒนากรุ๊ปนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากสั่งแบบออนไลน์นะครับ ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับในกล่องนะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็จะมีเครื่องวัดระยะทางแบบนี้มาให้ 1 ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น S7 ครับในกล่องครับมีฐานขนาด 3A มาให้ 3 ก้อนนะครับตัวนี้เนี่ยแถมสายชาร์จมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นแบบชาร์จได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนฐานกันอีกแล้ว มีซองผ้าครับสำหรับ เก็บพระสายคล้องมือก็มีมาด้วยนะครับและแน่นอนครับของดีของแท้ครับต้องมีใบรับประกันครับและที่ดีมาก ๆ เลยคือ คู่มือมันเป็นภาษาไทยครับการใช้งานทุกฟังก์ชันครับง่ายดายมากๆฮะเรามาดูที่เจ้าตัวมาราธอน S7 นี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดเล็กกระทัดรัดนะ พกพาได้ง่ายสะดวกมาก ๆ เลยนะครับแล้วก็วัสดุผมบอกเลยแข็งแรงมากนะครับด้านนอกเนี่ย เป็นตัว cover พลาสติกนะครับ ซึ่งดูแล้วตกกระแทกเนี่ย น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาครับ ช่างอย่างเราเนี่ยทำตกบ่อยแน่นอนนะแล้วก็หน้าจอครับ เป็นหน้าจอ LED นะครับ แล้วก็ปุ่มต่างๆ เนี่ยมาเป็นยางครับ ตัวนี้เนี่ยกันน้ำกันฝุ่นครับ IP65 นะครับ การใช้งานครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับ มีปุ่มข้างบนบนหน้าจอเนี่ยอยู่ 7 ปุ่มนะครับ ปุ่มแรกครับก็คือตัวเปิดสวิตช์ครับ เราก็เปิดสวิตช์ออนขึ้นมานะเป็นหน้าจอ LED ที่เป็นแบ็คไลท์นะครับ ด้านบนนะมีตัวเลขบอกองศาครับเวลาเราตั้งเครื่องเนี่ย เขาก็จะบอกนะว่าองศาเครื่องเนี่ยอยู่ในระดับตั้งฉากแนวฉากหรือยังครับทางซ้ายครับเป็นตัวกำหนดนะฮะว่าการวัดระยะทางเนี่ยเริ่มจากท้ายเครื่อง กลางเครื่อง หรือว่าหัวเครื่องครับมีตัวบอกปริมาณแบตเตอรี่ครับด้านล่างครับสำหรับระบุตัวเลขระยะวัดนะครับแล้วก็ทางขวามือเนี่ยก็เป็นหน่วยวัดครับซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับมาดูปุ่มฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างครับสำหรับเมื่อเอามาปุ๊บนะถ้าเราจะวัดระยะเลยเนี่ย เราสังเกตเห็นว่ามีเลเซอร์โผล่ขึ้นมาด้านหน้าครับ เราก็กดปุ่มตรงกลางหนึ่งครั้งเพื่อวัดระยะครับ แค่นี้ครับนะฮะตอนนี้เนี่ยจากตำแหน่งที่ผมอยู่นะฮะท้ายเครื่องจนถึงเพดานเนี่ย 1.25 เมตรครับ นอกจากนั้นครับยังมีฟังก์ชันอื่นๆครับเรามาดูที่ปุ่มการใช้งานบ้างนะครับ ปุ่มทางซ้ายมือเนี่ยเป็นฟังก์ชันพิเศษครับเราสามารถเลือกวัดระยะแบบต่างๆ รวมถึงคำนวณค่าลูกบาศก์นะครับ หรือว่าพื้นที่เราได้ด้วยนะครับ ปุ่มแรกเมื่อกดลงไปแล้วจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ข้างบนครับ อันนี้คือคำนวณพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมนะครับ ก็สมมติว่าอ่ะลองวัดดูนะครับแบบนี้ปึ๊บนี่ครับพอเสร็จแล้ว ก็จะคำนวณพื้นที่มาให้เราเลยครับ กดอีกครั้งหนึ่งครับ เป็นการคำนวณแบบลูกบาศก์นะครับ ก็จะต้องใช้กว้างคูณยาวคูณสูงครับอ่ะสูงก่อนเลยนะครับอ่าความสูง 1.243 เมตรครับ ความกว้างครับ ความยาวปึ๊บนะครับขนาดลูกบาศก์อยู่ที่ 0.32 เมตรครับถ้าต้องการเคลียร์ค่านะครับ ให้กดปุ่ม ปิด1ครั้งนะครับ ก็จะเคลียร์ค่าล่าสุดครับอ่าหรือกดไปเรื่อย ๆ ครับ ค่าก็จะเคลียร์ไปจนหมดนะฮะ ต่อมาครับ เราสามารถคำนวณแบบอื่นๆได้นะ การหาความสูง 2 จุดแบบพีทาโครัสครับ การหาความสูง 3 จุดแบบพีทาโครัส แล้วก็การวัดแบบพิเศษครับหรือถ้าใครต้องการเปลี่ยนครับจากเมตรนะครับเป็นยูนิตอื่นๆครับให้กดปุ่มยูนิตค้างไว้ครับเป็น ฟุตเป็นนิ้วนะครับแล้วก็เป็นเมตรนะครับ เราสามารถเลือกได้เลย สามารถบันทึกการวัดได้นะครับ ย้อนหลัง 20 การวัดครับ ส่วนปุ่มขวานะครับ ก็เป็นตัวบวกลบสำหรับปุ่มบวกลบนะครับ เราสามารถวัดระยะโดยการบวกลลบระยะที่เราจะวัดได้ด้วย เช่นถ้าผมกดวัดระยะข้างหน้าตอนนี้ครับ นะแล้วผมอยากจะบวกเพิ่มอีกครั้งหนึ่งครับก็คือวัดระยะอีกทางหนึ่งนะเราก็กดปุ่มบวกไปครับสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายบวกโผล่ขึ้นมาครับถ้าใครอยากกดลบก็กดค้างไว้นะ จะเป็นเครื่องหมายลบครับแล้วผมวัดระยะระยะหนึ่งครับสองระยะที่วัดนะครับมันจะเอามาบวกกันครับทางขวามือด้านล่างครับก็เป็นปุ่มปิดเสียงครับก็ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากให้มีเสียงรบกวนขณะทำงานนะครับแต่ไม่มีระบบสั่นนะสำหรับเครื่องวัดระยะทางมาราทอน S7 เลเซอร์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ระยะไกลสุดเนี่ยอยู่ที่ 60 เมตรครับด้านล่างครับมีตัวยึดกับตัวขาจับด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการไปวัดระยะทางถนน หรือระยะทางไกลๆนะฮะเพื่อนๆ ที่อยากได้นะครับก็สามารถสั่งได้เลยครับลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับของดีครับ ควรมีติดบ้านไว้เลยนะครับสำหรับช่าง DIY แล้วก็ช่างมืออาชีพทุกคนครับ เพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ